กราบไหว้บูชาคนงามน้ำใจ ชุดขาวช่างดูสง่าเป็นระเบียบงามตา เหมือนฟ้าสวรรค์นคร ทำงามสมนามสมกรรมเลาเป็นตีหัวใจมูเฮาขจัดความเศร้าอา ดชื่นดึงฟ้านครแดนประชินนวรทุกทุกตอนหวมสร้างความดี มีงาน เขาช่วยกันเจือจุนร่วมกันสร้างบุญ สร้างพระสร้างคนดี ยอมปลีภัยมายืนที่นี้ ยินดีต้อนพบด้วยน้ำใจ สมบูรณ์เพิ่มพูนหัวใจชุ่มช่ำ ดินแดนสะอาดงดงามสมน้ำสมกำลัง ทุ่มใจยอมเปลี่ยนภัยไม่ยืนที่นี้ ยินดีต้อนหับด้วยน้ำใจ สมบูรณ์เพิ่มพูนหัวใจชุ่มช่ำ เป็นแดนสะอาดงดงาม สมน้ำสมกำลัง ามอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะ สา